สำหรับประโยค住在哪个แปลว่าพักอาศัยที่ไหนคำว่า住在แปลว่าพักอาศัยคำว่า哪个แปลว่าที่ไหน สำหรับประโยค我在巴东度假酒店预订了一间房间แปลว่า ผมจองห้องไว้ที่โรงแรมป่าตองรีสอร์ทครับคำว่า我 แปลว่าผมหรือฉัน คำว่าแจแปลว่าที่ คำว่าปาตงแปลว่าป่าตองคำว่าตู่จยงแปลว่าฮอลิเดย์หรือรีสอร์ทคำว่าเจียวเตียน แปลว่า โรงแรมคำว่า่งแปลว่าจองล่วงหน้าคำว่าหอแปลว่าแล้วคำว่าีีเจยน แปลว่าหนึ่งห้อง คำว่าฝังเจียนแปลว่า ห้องพัก